ในหัวข้อนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการในการแทรกแผนที่นะครับของ Google Map นะครับ ในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ ซึ่งอันนี้ก็ เช่นกันนะครับเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับ ที่เราสามารถที่จะดึงมาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ โดยที่เราสามารถที่จะใส่ตำแหน่งลงไปนะครับ ตามที่เราต้องการแล้วก็ให้แสดงผลในหน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการขั้นตอนในการใส่แผนที่กันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เช่นเดียวกันก็ให้เราเลือกหน้าเว็บที่เราต้องการใส่นะครับอตอนนี้เราจะใส่ลง ในหน้านี้นะครับ เสร็จแล้วก็ไปที่เมนูแทรก แล้วก็คลิกเลือกแผนที่นะครับอ่าเราสามารถที่จะป้อนตำแหน่งนะครับ หรือว่าคำค้นก็ได้เช่นกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกเลือก ก็จะขึ้นตำแหน่งมาให้เรานะครับ เราก็กดเลือกลงไป หรือจะใช้วิธีการเลือกจาก My Map นะครับ มี My Map อันในส่วนของแผนที่นี้เราไม่สามารถจะตั้งค่าการแสดงผลอะไรได้นะครับ เราสามารถที่จะปรับขนาดตำแหน่งนะครับในการวางได้ เสร็จแล้วทดลองดูผลการทำงานนะครับ ก็แสดงตัวอย่างตรงนี้ ก็ สามารถจะกดนะครับ ดูการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ได้ อันนี้ก็ทาง Google Sites จะดึงตัวแมปขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเอามาใส่ในหน้าเว็บของเราได้ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะเอามาประยุกต์ใช้งานยังไงในส่วนของตัว Google Map นะครับ ก็คือตัวเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะดึงมาใช้งานได้ในหน้าเว็บไซต์ของเราเลยนะครับ เราก็ได้เรียนรู้วิธีการดึงในส่วนของแผนที่ใน Google Map มาใส่ในหน้าเว็บไซต์ของเรากันแล้วนะครับ ซึ่งในการนำไปใช้งานนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้งานยังไงนะครับ ให้เหมาะสมกับตัวเว็บไซต์ของเรานะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ เราสามารถที่จะทำแผนที่สำหรับแสดงที่ตั้งหน่วยงานหรือว่าองค์กรของเรานะครับ ผ่านตัว Google Site ของเราได้เลยนะครับ โดยการที่ใส่ตำแหน่งลงไปนะครับ แล้วก็ดึงมาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ที่เราสามารถที่จะทำได้ผ่านตัว Google Site นะครับ แล้วเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ